สวัสดีครับ วันนี้ไม่ได้ไปไหนครับ อยู่บ้านครับ ไม่ได้ไปไหนเลยครับ